รื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนเข้าพรรษาเองครับคุณบีพอดีว่าเรื่องนี้ร้องให้แบบอุ้ยดีเทลมาแบบสดใหม่เลยได้ครับ อ่า ดีเทลไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะนะครับน้องแอนนะครับ ก็ขอใช้ที่เดิมเหมือนกันนะครับน้องแอนน้องแอนเป็นสาวโรงงานที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ ในเขตเขตหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะอันนี้ไม่ไม่ระบุถึงว่าแอนอยู่ที่ไหนเนาะครับ แกเนี่ยทำงานที่โรงงานเป็นประจำอยู่แล้วทีนี้ก็จะมีร้านกับข้าวในระหว่างทางที่กลับบ้านทุกวันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน หรือว่ากลับบ้านเนี่ย จะต้องแวะซื้อกับข้าวก่อนเข้าบ้านทุกครั้งนะครับ ก็จะมีอยู่วันหนึ่งครับคุณวีครับแอนก็แวะซื้อกับข้าวปกตินะครับด้วยการที่เป็นเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีก็พูดอาเฮฮากับแม่ค้าไปบ้างครับ ในระหว่างที่กำลังซื้อกับข้าวอยู่ วันนั้นมันมีผู้หญิงวัยกลางคนคนนึงนะครับ ขับ มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างร้านแล้วก็เดินลงรถมาเดินลงรถมาที่ร้านกับข้าวทีนี้ซื้อกับข้าวอยู่ทีเนี้ยน้องแอนด้วยการที่เป็นคนอัธยาศัยดีนะครับก็เลยพูดไปว่า มาสองคนทำไมซื้อกับข้าวแค่ถุงเดียวราคาซื้อถุงเดียวจะพอกินเหรอเอ้ยครับ คือผู้หญิงคนเนี้ยเข้ามาคนเดียวนะ เออแอตาสองคนกับ เด็กน้อย เฮ้ย พี่จักรทีนี้ พี่จักรผมจะบอกแบบนี้ว่า ด้วยเหตุการณ์แบบเนี้ย มันมีโอกาสเป็นไปได้เลยนะ ไอไอลักษณะแบบ ทักทายอ่ะเหมือนแบบคนคนเฟรนลี่อ่ะโอ้ยมาสองคนสามคนซื้อกับข้าวถุงเดียวพอหรออย่างเงี้ยเอ้ยอ่านะครับทีเนี้ยแม่คไอ้ผู้หญิงคนเนี้ย ก็เลยหันหน้าแบบมอง มองขวับมาที่น้องแอนเลย เออ พร้อมกับสายตาที่แบบ อ่า ไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่อ่ะขวับมาเลยบอกว่า ฉันมาคนเดียวอย่าอะไรเงี้ยทีนี้ได้เสียงยืนยันอีกเสียงหนึ่งจากแม่ค้าคือ เออหนูนี่เขามาคนเดียว ครับ เขาไม่ได้มาสองคนเขามาคนเดียว ทีนี้แอนยืนอึ้งเลยครับ คือยืนงงเลย ครับก็เห็นว่ามาสองคนน่ะ เสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ จากไปขับรถ ขับรถหนีไปเลย พร้อมกับสายตาแบบเขียวปัดเลยคือ อะไรอย่ามายุ่งกับฉันอะไรประมาณเนี้ยยุ่งกับฉันทำไมหลังจากนั้นแอนก็เลยกลับ อ่า กลับจากร้าน ร้านกับข้าวเนี่ยก็คือกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านทีนี้วันถัดมานะวันถัดมาก็เหมือนกับมีข้อความจากแม่ค้านะที่แม่ค้าเข้ามาสานต่อ เขาก็เหมือนกับว่าอ่า ผู้หญิงคนนั้นอ่ะ เหมือนกับมาสืบ สาวเราเรื่องว่า ผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครวะทำไมมัน มันเห็นอะไรยังไงวะ อะไรเงี้ย เออ ก็เหมือนมาถามว่าเอออีหนูนี่มันเป็นใครวะทำไมมันมองเห็น เนี่ยเรื่องเนี้ย กำลังจะลืมไปอยู่แล้ว ทำไมมันมาพูดมาทักให้ขวัญได้คิดถึงแบบอารมณ์แบบโมโห แบบงุนงิดอะไรยังไงก็ไม่ไม่แน่ใจกับเขาเหมือนกันครับทีนี้ อ่า แอนก็เลย ฟังพอฟังเสร็จทีนี้ซื้อกับข้าวเสร็จสับเรียบร้อย แอนก็กลับบ้าน พอดีว่าวันนั้นน้องบอกว่าเป็นวันพักครับครับ แอนก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขากังวลอะไรยังไงเขามีเรื่องอะไรที่มันติดค้างคาในใจ ด้วยความที่อยากรู้ครับ แอนก็เลยจัดแกงแบบอ่าจัดธุระกิจส่วนตัวตัวเองให้เสร็จสับกินข้าวอาบน้ำให้เรียบร้อยเข้าห้องพระสวดมนต์พอหลังจากสวดมนต์เนี่ย ด้วยความที่อยากรู้ แอนก็เลยจะนั่งสมาธิ ครับ แอนเป็นสายปฏิบัติครับแอนน้องแอนเป็นสายปฏิบัติ แอนจะนั่งสมาธิทีนี้พอนั่งสมาธิเนี่ยคืออยากจะเข้าไปดู อยากเข้าไปเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขามีอะไรยังไง แต่ภาพที่มังกรอ่ามาปรากฏต่อหน้าเนี่ย เป็นภาพที่แอนยังไม่ทันแบบจะตั้งใจแบบจะตั้งสมาธิเข้าไปดูเลย ขณะที่นั่งสมาธิปุ๊บเนี่ย ภาพนิมิตมันขึ้นมาทันทีเลยว้า wow. มันเป็นภาพผู้หญิงแก่เป็นผีผู้หญิงแก่ที่พุ่งเข้ามาประจันหน้าแบบวู้แบบมาแบบระยะประชันชิดเลยคุณวีครับด้วยความตกใจแบบ แต่ว่ายังมีสติแอนก็เลยถอนสมาธิออกมาอ่ะไอ้ก่อนก่อนที่จะถอนสมาธิออกมาเนี่ยคือ ผีผู้หญิงที่มาต้อนรับ เนี่ย คือถามกลับมาได้ว่า มึงมาทำไม มึงมายุ่งกับกูทำไมกูอยู่ของกูดีๆมึงจะเข้ามายุ่งกับกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียงผู้หญิงที่แหบล่าออกมาด้วยความตกใจแอนเลยถอนสมาธิออกมาถอนสมาธิแบบตกใจ เพราะว่าภาพที่มันเห็นอ่ะ มันน่ากลัวมาก ถามว่าน่ากลัวขนาดไหน แอนบอกว่าพี่ลองนึกถึงพวกหนังผีเก่าๆสมัยก่อนนะ แบบประมาณว่าหนังผีปอบก็ได้ อืที่แบบผู้หญิงเก๋ๆอ่ะ ผู้หญิงเกก่แล้วหน้ามันบูบมาแบบใกล้ๆกันเราแบบ ไม่ถึงฟุตอ่ะ ครับ หน้าแบบใกล้ๆกันเหมือนจะจูบกันอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเข้ามาจ้องตาแบบเนี้ย ครับ อ่า แบบนั้นเลย แอนบอกโอ้โหในชั่วโมงนั้นนะพี่ หัวใจแอนไม่ได้อยู่ข้างซ้ายเหมือนคนทั่วไปแล้วตอนนั้นตกไปอยู่ที่ตะตุมเลยครับ ด้วยความตกใจแอนก็เลยถอนสมาธิกลับมา พอถอนสมาธิกลับมาแต่แอนยังไม่ลืมตาแอนบอกขอนั่งภาวนาใหม่ โดยกำหนดจิตว่าจะนั่งกี่นาที กี่นาทีโดยที่ไม่ขอเข้าไปดูใหม่เลยอพอเสร็จสับเรียบร้อยพอนั่งสมาธิจเจริญภาวนาจนถึงเวลาที่กำหนดเสร็จ แอนก็เลยบอก แอนบอกว่า หนูก็สวดคาถาชินบัญชรดักไว้เลยที่ครับ หนูไม่ได้อวดอุตรินะ หนูแค่เล่าตามที่หนูเห็นแบบนั้นจริงๆครับ แอนบอกมาแบบนี้อ่า ทีนี้พอวันต่อมาเนี่ย ตั้งสองสามวันต่อมาเนี่ย ก็มีคำถามฝากมาอีก ฝากแม่ค้ามาว่า ไอเด็กที่หนูคนนั้นมันเห็นน่ะ มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะ อะไรประมาณเนี้ย ครับ อ่า แอนก็เลยทำหน้าแบบ อ่านึกตกไม่แน่ใจนะ เพราะภาพที่เห็นน่ะ ที่เห็นน่ะ เด็กคนนั้นนะมันผมสั้น อืม แต่ดูจากการแต่งตัวน่าจะเป็นผู้หญิงนะลักษณะการแต่งตัวนี้น่าจะเป็นผู้หญิง แอนก็เลยบอกไปแค่นั้น ครับ ทีนี้แอนก็มาปฏิบัติปฏิบัติตัวมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ทีนี้วันหนึ่งที่ขณะที่แบบ แอนกำลังนั่งสมาธิแบบกิจวัตรประจำวันอยู่ ก็จะมีเสียงหนึ่งแบบแว่วเข้ามาในส่วนประสาท ซึ่งเป็นสิ่งที่แอนจำได้ดี เสียงนั้นคือเสียงของอาจารย์ของแอนเองครับมาบอกแอนว่าให้หยุดหยุดออย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อผู้หญิงคนเนี้ยเขารู้สึกผิดมามากพอแล้ว เขาทำบาปทำกรรมกับเด็กมาเนี่ย เขาก็รู้สึกผิดมามากพอแล้ว ให้หยุด หยุดแค่นี้นะอย่าไปยุ่งกับเขาอาแอนก็รับปาก ประมาณว่าเสียงที่มาเนี่ย ประมาณว่ามาเตือนแอนว่า ไม่ควรที่จะไปยิ่งไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ อืมอืมเพราะก่อนหน้านี้แอนเจออะไรก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาส่งพูดส่งผีมาเนี่ยมามาเจอกับแอนโดยตัวต่อตัวเนี่ย ครับ ทีนี้แอนก็เลย อ่าทำตามที่อาจารย์แนะนำก็คือไปบอกกับแม่ค้า ที่ขายกับข้าวตรงนั้นว่าบอก พี่ต่อไปหนูจะไม่ยุ่งกับเขาอีกแล้วนะคือบอกเขาได้ว่าหนูไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วต่างคนต่างอยู่ ให้อยู่ใครอยู่มัน เพราะว่าอาจารย์หนูสั่งมาว่า ไม่ให้มายุ่งแล้วแอมก็ไปบอกกับแม่ค้าทีนี้เขาก็ อ่าไปสื่อสารกัน ตอนไหน ก็ไม่ทราบแน่ทีนี้หลังจากนั้นมาประมาณเดือน ซึ่งเป็นช่วงเข้าพรรษาแอมก็ปฏิบัติตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับ ปฏิบัติตัวปฏิบัติ อ่า สวดมนต์นั่งสมาธิ เป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันอยู่แล้ว อืมทีเนี้ย ไอ้ภาพผู้ผีผู้หญิงคนนั้นอ่ะผีผู้หญิงแก่ ก็ยังจะมากวนน้องแอนอีก แอนบอกว่าครั้งเนี้ย แอนไม่ได้กลัวแล้วนะแอนแอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาพอตัวแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีจิตแน่วแน่พอตัวแล้วทีนี้เข้ามาก่อกวนอีก บวกกับอ่า เป็นช่วงเวลาที่เข้าภาษาเนี่ยน้องเอ็นเขาจะกินมังสวิรัตครับจิตสมาธิค่อนข้างจะแน่วแน่แอนก็เลยบอก แอนใส่คาถาชินบัญชรไปเต็มๆเลยที่ในขณะที่กำลังสวดคาถาชินบัญชรอยู่ ครับผีแก่ตัวนั้นน่ะกรีดร้องด้วยความทรมานอจนจนกระทั่งแอนสวดชินบัญชรจบ ผีแก่คนนั้นก็ค่อยๆหายไปแล้วก็ไม่มากวนมายุ่งกับแอนอีกเลยทีเนี้ยเรื่องราวเนี่ยมันดีเทลที่แอนให้มามันก็จะมีประมาณนี้แอนบอกว่า หลังจากนั้นก็ได้ไปเจอกับแม่ค้า ที่ขายกับข้าวอยู่เรื่อยๆซึ่งออกพรรษามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอะรู้สึกว่าอ่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะหายไปเลย อืไม่รู้หายไปไหนยังไง ครับแอนก็เลยบอกว่า อาจจะเป็นเพราะแอนปากไม่ดีด้วยแหละที่ไปแบบ เห็นอะไรแบบไม่ยั้งคิดไม่ยั้งอะไรก่อนเนี่ยคือพูดไปเลยพูดไปตามที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า ปากพล่อยในที่นี้ครับ คุณครับผมก็เป็นการที่เราเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าปากพล่อยนะ สำหรับวีวีคิดว่าเป็นปากไวปากเร็วว่าปากเร็วเหมือนแบบว่า เราเป็นคนเฟรนลี่อ่ะแล้วเวลาเราพูดอะไรเหมือนแบบ ปากทำงานก่อน ได้คิดทบทวนดูดีๆตึกตองก่อนอะว่าเฮ้ยไอที่เราเห็นมันได้มันได้เห็นเป็นคนแน่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ถ้าสำหรับวีนะปากพล้อยในที่เนี้ย อาจจะเป็นลักษณะของแบบโว้ยเหมือนแบบเจอสารพระภูมิแล้วเพื่อนแบบมีความเชื่อ ยกมือไหว้ถ้า ปากพล้อยจะพูดมาโอ้ยมึงจะไหว้อะไรงมงายพวกเนี้ย อันเนี้ยสำหรับวีอะเรียกเรียกปากพล้อย แต่เนี้ยสำหรับวีนะวีมองว่าเป็นเป็นความปากไว อ่าก็ประมาณนั้นครับนะฮะวิพี่จักเรื่องเนี้ยเอาจริงๆอ่ะผมว่านะ ถ้าถ้าใส่ดีเทลแล้วเขามีดีเทลเพิ่มมาให้อีกหน่อย รายการวีไม่ไม่ซีเรียสนะ ถ้ารู้สึกว่าใส่ดีเทลได้ได้ได้แบบแน่นๆนะเอาให้เต็มที่เลยนะ รอบหน้าไม่เป็นไร แต่ว่าเรื่องนี้พี่จักมีโอกาสเล่ากับพี่เอ๋ยังฮะ เรื่องนี้เล่าไปแล้วเล่าพอได้ดีเทลมา ก็ไปเล่าที่รายการพี่เอแล้วแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปเล่าในโสต์ทางอืมเสียดายเพราะว่าวีอ่ะวีฟังแล้ววีเล่าในรายการที่วันนั้นอ่ะ ครับ อ่า ผมได้ดีเทล มาแต่ยังไม่เต็มที่ อ่าเหลือ เหลือเวลา เหลือเวลาที่ผม้ังดูดีเทล อยู่อ่ะ มันเหลือเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีเลย พอเล่าเสร็จตับด้วยกว่าการที่เล่าครั้งแรกด้วยอ่ะครับ มันมันไม่เต็มที่ มันไม่เต็มที่ผมได้อ่ากับสกิลเรื่องได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับ แต่ถือว่าก็เยอะพอตัวแหละ ครับ เยอะพอตัวอยู่นะฮะได้แปดสิบเปอร์เซ็นเสร็จแล้วก็วันนั้นก็เลยบอกว่า มันรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าแอนมันตอนเล่าอ่ะ บางทีเหมือนกับไอตอนตอนที่นั่งเขียนดีเทลอยู่อ่ะบางทีมันมันเหมือนกับมีจิตจิตนึงอ่ะ ที่อ่า คอยบอกดีเทลอยู่นิดๆหน่อยๆยังไงไม่รู้ อืมอืมแอนบอกว่า อาจเป็นเพราะแอนอธิษฐานเกตแบบให้ให้พี่ตามนี้ด้วยมั้งอะไรประมาณเนี้ยครับ บอกว่ามันมันไม่ใช่สิมันมันเหมือนกับ อ่าตอนตอนที่อ่ากำลังจะใส่ดีเทลตรงเสียงอาจารย์อ่ะ เหมือนประมาณว่าหยุดอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรเงี้ยคือมันเหมือนดีเทลคำพูดของอาจารย์อ่ะมันมาในช่วงนั้น อืม ประมาณนั้นเหมือนกับเขาให้ถ่ายทอดมาประมาณนี้ประมาณนี้อะไรที่ผมผมนั่งนั่งเขียนดีเทลอยู่ นั่งเขียนดีเทลดูดีเทลแล้วก็นั่งไล่ไล่ไล่ตอนนั้นอ่ะ ก็เลยกับแอนประมาณนี้ทีนี้วันที่ผมไปเล่าในโค้ดไทม์เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว คือผมเอาดีเทลที่บ้านของแอนไปด้วย อืมทีนี้รู้สึกว่าอออดีเทล ที่บ้านอ่ะ มันอ่าน อ่านแล้วเหมือนกับเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายทอดหรือไงผมไม่แน่ใจนะคือแบบ อ่านกี่รอบกี่รอบอะเหมือนกับเนื้อเรื่องอะมันมันไม่มันไม่ซึมเข้าไปในหัวเลยมันเหมือนกับวันนั้นอะมันเวียนหัวมันยุ่งอะไรไปหมด ครับ มันยุ่งไปหมด มันเวียนหัวไปหมดก็เลยบอกเออสงสัยที่บ้าน ไม่ให้ถ่ายทอดมั้งเออืมดนั้นที่บ้านไม่เอาดีกว่าดีเพื่อที่บ้านไม่ต้องก็ได้ครับอ่าอ่าก็ประมาณนี้ ได้ครับพี่จักก็เป็นเหตุการณ์นะครับ ที่คุณแอนเอามาเล่าให้กับ พี่ศักฝา่ไอ้พี่จักฟังพี่งสองคนนี้ผมจะไม่จับมาอยู่ใกล้กันอีกอ่ะพี่ศักพี่ศักจักอ่ะพี่จักนะฮะ ก็ประมาณนี้แหละ ผมมองว่าเป็นเรื่องของของความปากไวด้วยความเฟรนลี่นั่นแหละนะฮะโอเคแต่ได้ให้ชื่อเรื่องว่าปากพร้อยไว้ก็ปากพร้อยฮะ ก็ถือว่าอาจจะเป็นความที่เราทักใครบางคน โดยที่เราไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่หรืออะไรหรอกนะ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 story.